ขออนุญาตลุยเบ็ด5เริ่มต้นกันไปก่อนละกันนะป่ายสิบสปินล้างครับไปก่อน เหมือนเดิมครับผม ก่อนหนึ่งก่อนแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันเช่นเคยด้วยนะครับเพื่อน มามามามาดูว่าจินนี่จ๋าวันนี้จะแต่ดีแต่ดีหรือเปล่า แต่มาถึงมาถึงฟีเจอร์ก็เข้าเลยว่ะ ฟีเจอร์วายก็เข้าเลยว่ะ มา มาขอแจมแจมนะจินนี่จินนี่เสกเงินให้เราหน่อยจินนี่จินนี่อย่าทำให้ผิดหวังเด้อโอ้ยสเก็ตเตอร์เหรอ สื้ลสองตัวนี่ว่า มันต้องใช้สามตัวใช่ไหมเกมนี้น่าน่าจะใช่นะสามตัวจัดมาจัดมาค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบไม่ต้องรอนะเพื่อนเดี๋ยวก็มาใช่ผมวันนี้จินนี่ต้องมาชัวร์ผมผมรู้สึกได้ จินนี่ก็เป็นแบบอีกเกมหนึ่งที่ผมเล่นเกมแรกๆเลยนะพร้อมกันนะไม่ได้เล่นมานานเหมือนกันเกมนี้ ช่วงนี้แบบแวะเล่นไปทั่วเลย มีเกมอะไรน่าเล่นเล่นไปหมดเลยเฮ้ยแต่จังหวะนี้จินนี่ไม่แตกเลยเช็ดเคอะไรวะน่ะ โอ้โห ระหว่างที่กูบ่นมันก็ไม่แตกเลยน้อยเช็ดโคบมันก็เกินไป แตกให้หน่อยก็ได้เอ้ย หรือว่าเบ็ดห้ามันรั่วเพื่อนโอ้โหผมว่าไม่น่าไหวว่าเบ็ดห้านะขออยากขยับไปเบ็ดเจ็ดแล้วกันนะโหเลขโปรดผมเลยเลขเจ็ดเนี่ย มาสิตตะปิลังคราบเหมือนเดิมครับผมบอกเลยว่าเบ็ดเจ็บน่าจะจังนำอยู่เลขโปรดผมเลย เป็นเบ็ดโปรด ผมอีกเบ็ดหนึ่งลองจะเบ็ดยี่สิบนะเบ็ดเจ็ดก็ดูทรงจะไม่แตกนะฮัลโหลเดี๋ยวสีเจอเข้าจังหวะนี้ ไปเจอเข้าจังหวะนี้มาโอ้โหแล้วมึงไปอยู่2ช่องสุดท้ายทำไมวะน้ามึงมาอยู่หน้าหน้าหน่อยก็ได้ โหลมึงไปอยู่2ช่องสุดท้ายมันจะแตกให้มั้งไอ้ชิดโคกเอ้ยโอ้โหดูสเก็ตเตอร์สองตัวไม่รู้กี่รอบแล้วเพื่อนแม่งขาดตัวหนึ่งตลอด แม่งขาดตัวหนึ่งตลอดไอ้เชิดเคอะไรของมันดูดิดูมาอีกแล้วเพื่อนสเก็ตเตอร์สองตัวมาอีกแล้วมึงจะเหลือให้ทำไมว่าอีกตัวเดียวนี่อะโหลเอาหน่อยตัวเดียวก็เข้าฟรีแล้ว จัดมาเพื่อนจัดมาอย่าทำให้ผิดหวังดิวะ ทำไมมันเงียบมันเหงาขนาดนี้วะเนี่ยจินนี่กู แจกเงินจริงหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหเข็มปืดเดินเพื่อนเกลือจัดเลยเช็ดเค้อะไรวะน่าไม่เอาทรงเลยจินนี่กูจินนี่กูไม่เอาทรงสเก็ตเตอร์สองตัวกี่รอบแล้วเนี่ยเช็ดเค้อีกตัวเดียวโหลออกมาหน่อย อีกตัวหนึ่งมึงก็ให้กูหน่อยเถอะคืออีกตัวหนึ่งมันก็ไม่ให้ผมว่ามันงกจัดเลยมันงกจัดเลย เป็นสิบเลยแล้วกันไม่ไหวแล้วเป็นสิบเลยแล้วกันมาคือถ้าเป็นสิบยังไม่แตกอีกก็น่าจะหมดถูดแล้วนะถ้าเป็นสิบยังไม่แตกเนี่ยฮัลโหลสเก็ตตรงสเก็ตเตอร์เข้าหน่อยตัวเดียวมึงให้สองตัวทำไมนี่ไงมันต้องอย่างนี้เออหูนึกว่าจะไม่มาซะแล้วนึกว่าจะไม่มาซะแล้วนะสเก็ตเตอร์เกมนี้นะมันต้องใช้เวลาสักหน่อยแหละไปเอาเป็นไหนดีวะเซตธรรมดาแล้วกันแบบแปดสปินธรรมดาดีกว่านะเพื่อนนะเพราะแปดสปินธรรมดาดีกว่าเนาะอยากจัดแบบห้าสปินอยู่แต่แบบมันเสี่ยงเกินอะดิ 12สปินมันก็น่าจะแตกเบาเกิน ผมว่ากลางๆดีกว่าอันนี้แหละน่าจะกำลังดีหรือเปล่าไม่รู้นะมารอดูกันโอ้แล้ววายโอ้โหแล้วดูวายมาจากหน้าขนาดนี้ผมว่าน่าจะแตกอยู่นะ วายมาขนาดนี้น่าจะแตกอยู่นะมั้ง โอ้โหไหลๆไปเพื่อนวายไหลๆไป วายไหลๆไปนะเบ็ดสิบด้วยน่าจะแจ่มน่าจะแหลมอยู่โอ้โหแล้วดูวายแล้วดูวายมันเข้าเต็มกราบแน่นอนดอกนี้เอาเรื่องมาแล้ว ก้อนใหญ่ก้อนโตมาแล้วเว้ยก้อนใหญ่ก้อนโตไป ซุปเปอร์ไม่กลับไป1,600บาททวนเช็ดเคมันมาแล้วเว้ย กว่าจะมานะมึง โอ้โหแล้วตัวแพงมาต่อมาต่ออย่างต่อเนื่องเลยจังหวะนี้ก้อนใหญ่ก้อนโตไปก้อนหนึ่งนะ ก้อนใหญ่ก้อนโตเข้าแบบไม่หยุดไม่ย่อนเลยครับผมจังหวะนี้ซูเปอร์เมกาไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่บาทเพื่อน บอกแล้วมันต้องมาบอกแล้วมันต้องมาเป็นสิบนี้อ่ะเออคือโคตรแจ่มโคตรแหลมโคตรแจ่มโคตรแหลมไปดิเต็มกราบรัวๆรางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตรัวๆเลยเมื่อจังหวะนี้นะแต่ไปไม่กาไปสามร้อยสิบบาทครับผมไปไงต่อวายังการันตีการแตกอยู่นะเหลืออีกสองสปินวายังการันตีการแตกอยู่ ดีจัดเพื่อนเมกาอีกสามร้อยกว่าบาทเจ๊เก้โคตรเอาอ่ะโคตรเอาอ่ะแล้วสปินสุดท้ายว่าไงอุ้ยยังได้อยู่อีกได้สปินเพิ่มอีกอันหนึ่งด้วยนะได้สปินเพิ่มอีกอันหนึ่งซะด้วยจัดไปดิโอ้เลยดูได้สปินเพิ่มต่ออีกสองอันจัดไปยาวๆผมยาวๆไปยาวๆไปมาสวยงามสปินสุดท้ายว่าไงหมดก๊อกหรือยังยังได้ยังได้อยู่อ่ะเออเออมันต้องอย่างนี้ดิวะเช็ดขี้ แตกโคตรดีเพื่อนแตกไป 3,716บาท เช็ดโคกสมกับที่รอคอยจริงๆ นะมันเอาหูโอเค วันนี้ขอพาทุกท่านเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมถ้าใครชอบวินี้ลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันเช่นเคยด้วยครับผมหรือใครตามมาเล่นนะ เพื่อนรีบตามผมมาในเมนที่ปังหมุดเอาไว้ได้เลยนะครับนะมีโปรลับให้ตลอดเช่นเคยระวังจะโดนโกงกันด้วยนะครับผมเมนที่ปังหมุดเท่านั้นไม่มีเรื่องใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนบ๊ายบายสวัสดีครับผม